โปรดทราบการบินไทย TG 483 เดินทางไปฮ่องกง มันจะออกที่ประตูดี5เมื่อ 23โมง59นาที 屌你老母臭花閪！你哋咪能话我唔睇住你哋啦， 後財佬只識得加機買條飛機票，死埋落香港啫。